เออมากันที่ทุน500นะครับผมทุนน้อยหน่อยนะ วันนี้ เออมาดูว่าเราเล่นกันเป็นเวลา 13 นาฬิกา1นาทีนะครับผมบ่ายโมงตรงนะ ตรงกับอีกหนึ่งนาทีตรงยังไงวะถุยเออโอเคดิน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำไม่แนะนำไปทำตามนะครับ ผม มาเล่นสนุกเพื่อความบันเทิงเพลิดเพลินเท่านั้นนะครับผมมาวันนี้เราจะมาไวไปไวเว้ย หมดก็คือหมดได้ก็คือได้เสียก็คือเสียรวยก็คือรวย เจ๊งก็คือเจ๊งเออ อะไรกันพูดเยอะแยะไปมา 500 ขอจัดที่ 40 บาทนะคุณผู้ชม ไปดิวะเออ สวยงามครับผม เกมนี้นะ เออสวยครับผม เกมนี้ยังไม่ได้แนะนำเกมเลยแต่ขนาดนี้เราแกต่อเอ้ยจะกู้กู้เย็ดเคเออขอบคุณมาก มาดิวะรับรางวัลซูเปอร์ไป 2690ดิเค ว้าวเออจะบอกว่าเกมนี้นะรายจ่ายสามแถวแรกนะคุณผู้ชมสแกตเตอร์ไม่มีซื้อนะมีแต่เข้าฟรีนะเออสแกตเตอร์สี่ตัวสี่หรือสามวะไอไก่ทองอ่ะไก่ทองเนี่ยสแกตเตอร์เนี่ยอ่าสามตัวนะคุณผู้ชมสามตัวแล้วก็วายจะยังคงอยู่สามรอบนะ เป็นวายคอมโบนะ คุณผู้ชมวายข้างในก็วายข้างนอกข้างในถุยในสแกตเตอร์เป็นวายห้าตัวโอ้โหสแกตเตอร์มาสงแล้วน่าเสียดายเออข้างในจะเป็นวายห้านะห้าหรือเปล่าวะห้าดีเออ เออครับผมสวยก่อนตอนนี้สวยก่อนเราค่อยว่ากัน เออ สวยก่อนแล้วไปต่อ แล้วก็วายแถวสองเออแล้วก็ยังไงต่อเออตัวคูณมีทั้งในและนอกนะ ในฟีเจอร์น่าจะต้องคูณค้างไว้นอกฟีเจอร์ก็จะเริ่มหนึ่งใหม่นะคุณผู้ชม เออนั่นแหละครับผมวายมาไปว่าแบบนี้สวยเออไก่แจ้คักขนองไก่แจ้คักขนองแล้วไงต่อคักขนองคักขนองถุยอะไรคือขนองดิครับผม รับรางวัลกันไปแม่งทุกรอบหมุนอย่างนี้ก็สวยงามสุดยอดแจมโบแจมโบแจมโบครับผมเออไปดิไปดิไปดิโอ้โหตอนนี้มา500บวกอยู่5,000นะเลิกกันเลยได้ไหมเลิกกันเลยดีไหมเห็นแล้วมันเคลียวมันคลาเยี่ยวเออเออนั่นแหละครับผมวายสองแสวสุถวยสวยเออแล้วครับผมวายคู่โอเควายคู่ต่อไปคูณ7แล้วไงต่อมีอีกไหมนั่นแหละครับผมวายคู่ต่อเนื่อง เออสวยงามนั่นแหละครับผมไปต่อไปต่อวายแถวสองแถวสามมาอีก มาอีกชอบมาอีกมาอีกคูณสิบขอบคุณมากเออเอาวะเอาวะ เออ ไปต่อนั่นแหละครับผมไก่แถวสองไก่ขาวแถวสองลงมา ขอไก่ขาวแถว2คแถว3นั่นแหละครับผมสวยเคแถว3รองเท้าแถว1เออรองเท้าแถว1อแถว1อื ขออะไรก็ได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นแม่งมีเพลงมาใหม่ทุกวัน เพลงแต่งเองทั้งนั้นยัดเค้เออไปต่อไปต่อ ไปต่อ อยากตามล่าหาไก่ทองแล้วเกินอยากได้เข้าสแกตเตอร์แล้วเกินถุย อยากดูซิว่ามันจะเป็นอย่างไรนะในสแกตเตอร์ในฟีเจอร์นะมมาทีละตัวมาทีละตัวสองตัว มาสแกตเตอร์ลงมาสแกตเตอร์ลงมา เออคอมโบคอมโบแล้วน่าเสียดายเออนั่นแหละครับผมสแกตเตอร์ยังไงยังไง มาเลยเบกโอ้โหสุดยอดของคุณมากต้องอย่างงานต้องอย่างงานคุณผู้ชมต้องอย่างงานครับผม เออ มาดิวะต้องอย่างงานสิครับเออเอาวะเข้า เข้าฟรีสี่สิบเบสสี่สิบนะ ตัวคูณเพิ่มทีละ 2 นะ เออ ไป วายคอมโบเป็น 5 นะ ขอแค่แถวหนึ่งเอ้ยแถวแถวทองแถวสามมาเรื่อยๆขอคอมโบอะสองสามสี่อะมาสองสามสี่อะมา เอาเงียบซะงั้น คุณผู้ชม เออ มา เออ มา เออ มา วายสามแถวอย่างนี้สวย ไปต่อเรื่อยๆ เออ ยาวต่อเนื่องไปต่อเรื่อยๆ แถวหนึ่งคนถือกระเป๋า คนถือกระเป๋าหน่อยได้ไหมแถวหนึ่งขอคนถือกระเป๋ามาหน่อยได้ไหมถือกระเป๋าตังค์อ่ะโอเคถือว่าสุดยอดสวยงามอยู่คุณผู้ชมเลยสี่รอบหมุนสุดท้ายคูณ18นะตอนนี้ มีอีกไหมมีอีกไหมเออลงมา ลงมา สวยวายลงมาโอ้โหวายลงมาวายลงมา ขอวายขอวายหมดจนได้โอเค โอเค สวยงามนะ ถือว่าสวยงามอยู่นะมากันที่ทุน ไปหนไปไปหนไอไปหนอยากรู้อยากรู้ อยากรู้อยากเห็นข้าอยากรู้ แล้วข้าก็ อยากเห็น นั่นแหละครับ ผมได้เห็นไหมล่ะ เอาโอเค สวยงามต่อเออ ไปต่อไว้คู่ยัดเค เออแล้วก็สวยงาม